ชวนชมเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวลาดูแลรักษาเขาอย่างต่อเนื่องนะครับ หรือว่าทิ้งช่วงในการที่ดูแลไปนานเนี่ยนะครับอันเนื่องจากว่าหลาย ๆ คนก็อาจจะมีภารกิจแตกต่างกันไปอย่างนี้นะครับ ก็จะทำให้กระถางชวนชมนั่นนะครับ มีหญ้ามีวัชพืช งอกออกมา นะครับ เพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งแหละครับที่เราจะต้องถอนหญ้าถอนวัชพืชนั้นนะออกไปจากกระถางชวนชม แต่ว่าการจะถอนหญ้าถอนวัชพืชออกจากกระถางชวนชมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถอน ยังไงก็ได้นะครับ ด้วยความที่ว่าชวนชมเองเนี่ยเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับ การถอนหญ้าถอนวัชพืชเนี่ยก็ต้องมีเทคนิค วิธีการด้วย วิธีถอนหญ้าหรือถอนวัชพืชออกจากกระถางชนชมเนี่ยนะครับ เราก็ควรทำตั้งแต่ตอนที่หญ้าหรือวัชพืชยังต้นเล็กอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้จนวัชพืชหรือหญ้าโตแล้วเนี่ย จะเป็นปัญหากับชนชมมากเลยครับ ปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือว่าถ้า หญ้าหรือวัชพืช ต้นใหญ่พวกหญ้าพวกวัชพืชเนี้ยก็จะมีรากด้วยนะครับ และรากของพวกเนี้ยก็จะไปเกี่ยวพันกับรากของชวนชม เวลาเราถอนเนี่ยก็อาจจะทำให้รากของหญ้าและวัชพืชนั้นนะ่ะไปบาดรากชวนชมได้ อาจจะทำให้ชวนชมเนี่ย เกิดเป็นแผลมีเชื้อราแล้วก็ตายได้นะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยควรจะถอนในขณะที่หญ้าหรือว่าชพืชเนี่ยยังต้นเล็กอยู่ การถอนเนี่ยก็พยายามนี่นะครับใช้นิ้ว 2 นิ้วนะครับ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยครับ เอาให้ชิดนะครับจับที่ลำต้นของหญ้าหรือวัชพืชเนี่ยเอาให้ชิดดินเลยนะครับจับให้มั่นนะครับ แล้วก็ค่อย ๆ เนี่ยฮะจับให้ มันอย่างนี้นะครับชิดดินอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อย ๆ ดึงขึ้นมาโอ้โหอันนี้ต้นแสดงว่ารากยาวนะฮะต้นเขาขาด เนี่ยฮะรากพวกนี้ก็จะชอนชัย ไปกินแย่งอาหารชนชมด้วย ก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่ง ของการปล่อยให้หญ้ากับ วัชพืช เกิดในกระถางชนชุมเนี่ยดูลากเขาเนี่ยครับลากเขายาวมากเลยครับ อย่างเงี้ยครับลากเขาก็จะไปแย่งกินอาหารชนชม เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้อง เอาออก โดยเร็วที่สุดนะครับ จับให้มั่นแล้วก็ถอนออก เดี๋ยวผมปรับกล้องให้ใกล้ๆนิดนึงนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เห็นอ่าเนี่ยนะครับจับอย่างนี้เลยเนี่ยชิดดินอย่างนี้นะครับ แล้วก็ถอนค่อยๆถอนมาเนี่ยโอ้ดูล่าเขาสิครับ ยาวมากเลยผมบางไหมครับเนี่ย นนี้ต้นใหญ่นะครับต้องจับให้มั่นแล้วก็ค่อยดึงปึ๊บโอ้โหนี่ฮะลากก็ออกให้หมดเลยครับ ร็จแล้วครับสำหรับการจัด รากแล้วก็วัชพืชในกระถาง ชวนชมต้นนี้ จากนั้นเดี๋ยวเราก็รดน้ำเข้าก่อนนะครับบำรุงเข้าสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาต่อไป ต้นนี้ถือว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นกิ่งแตกออกมาเป็นกิ่งเล็กๆนะครับ แล้วก็กิ่งแตกโดยรอบต้นเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นชนชมที่สวยงามมากแล้วครับ เป็นทรงคอมแพคกิ่งไม่ยืดยาวด้วย ถ้าเรามีเวลาดูแลเขาเนี่ยเขาก็จะคงความงามอยู่กับเราตลอดไป คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเทคนิครวมถึงรายการต่างๆทางทีวีชวนชมนะครับ รวมทั้งทางทีวีอีโคซึ่งเป็นทีวีช่องในเครือของเราเนี่ยนะครับตรง นั้นก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับหลายยอย่าง ขอบพระคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชม มาตลอดนะครับหลายท่านก็กดไลค์ กดแชร์ ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราด้วยทั้งทางช่องทีวีชวนชมแล้วก็ทีวีอีโค ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงปี 2560 ตลอดทั้งปีนะครับ